จะดีสักวันมันเร็วเกินกว่าฉันจะทนไหวเมื่อเธอมาจากฉันไป give me fun. One mighty and bitter up wide.